เป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนู ญาณวชิระ พระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรกำเนิดสุวรรณสาม เมื่อดาบทและตาปิสณีทั้งสององค์นั้น บวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้น แม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวง ก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกัน ด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านนั้น สัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกัน ปาริกาตาปสนีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่าง จากนั้นดาบทและตาปสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนจเจริญสมณธรรมพักอิริยาบทสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้น แม้เท้าสกเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองนั้น เช่นกัน วันหนึ่ง พระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอด เพราะความเป็นห่วง จึงลงมาจากเทวโลก เข้าไปหาทุกขุณละบัณฑิต นมัสการแล้วนั่งณที่อันควร ตรัสว่า จะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสอง ควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับปฏิบัติ ขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรม ทุกกุลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสกัดจึงได้กล่าวว่า พระองค์ตรัสอะไร แม้เราทั้งสองอยู่เรือนก็ยังไม่เสพโลกธรรม เกลียดดุดกองคูด ซึ่งเต็มไปด้วยหมูนอน บัดนี้ เราเข้าป่าออกบวช จะทำเช่นนี้ได้อย่างไร เท้าสกกะตรัสว่า พระคุณเจ้า ไม่ต้องทำอย่างนั้น แต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาตาปสินีเวลานางมีระดู ทุกุลบัณฑิตรับว่า อย่างนี้ทำได้ เท้าสกะนมัสการทุกุลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตน ฝ่ายทุกกุลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบ แล้วเอามือลูบท้องนาง ในเวลานางมีระดู ในการนั้น พระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลก มาถือปฏิสนธิในคันนางปาริกา คันล่วงไปได้สิบเดือน นางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงาม บิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสาม เวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้ นางกินนรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขา ได้ทำหน้าที่นางนมแทน เมื่อดาบทดาปสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้ว ให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้ นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่ซอกเขาแล้วขึ้นสู่ยอดบรรพศประดับด้วยดอกไม้หลากสี แล้วฝนหอระดานและมโนศิลาประให้เป็นเม็ดที่นราดแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิม ครั้นนางปาริกากลับมา ก็ให้บุตรดื่มนม เมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้ จนมีอายุได้สิบหกปี ให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลา ตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับ เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้